ียมพันธุ์ข้าวปลูก พันธุ์ข้าวปลูกที่ดีต้องเหมาะสมกับพื้นที่ต้านทานโรคและแมลงที่ระบาดเป็นประจำตรงตามความต้องการของผู้ซื้อหรือโรงสีใกล้บ้าน ดังนั้นจึงต้องเป็นพันธุ์ที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองจากทางราชการ เป็นพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดี ตามราชการกำหนดไว้เลยเนี่ยความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องไม่น้อยกว่า 98%มีเมล็ดพันธุ์อื่นปนได้ ใน 500 กรัม เนี่ย ไม่เกิน 20 เมล็ด แล้วก็มีข้าวแดงปนได้ ไม่เกิน 10 เมล็ด นะครับ แล้วก็มีความงอกต้องไม่น้อยกว่า 80%ความชื้นต้องไม่เกิน 14%